โอเคครับเดี๋ยวมาจัดให้ดูเลยครับ ไม่รอช้าแล้วเพื่อน โอเคนะวันนี้มีทุนมาที่พันห้านะครับผมพันห้าโอ้ตัวเจ็บเลยพันห้าเนี่ย ไปครับขอซื้อเบ็ดยี่เลยกันนะ มาอพอลโลเพื่อนรักห่างหายไปนานมากครับเกมนี้ครับเออไม่เล่นนานมากเลยนะได้สิบหกหมุนว่าสเก็ตเตอร์มาตัวหกตัวเพื่อน เอาหน่อยลูกชายพ่อเออมงกุฎมาก่อนเลยสวยงามครับ ผมเก็บคูไปก่อนไอ้ยี่ไหลหน่อยเพื่อนกูเบิร์ดคำจะพูด โอเคมีลูกเคมีลูกมงกุฎขอเอหนึ่งพินดีมาเพื่อนรักพินดีหน่อยเพื่อนดีดดีไปที่หน้าโอ้รมโตัยกูเครียดเลยครับกูเครียดเลยเพื่อนรัก โอ้โห ไอทิศหนูจะว่าวขนาดไหนลูก เออโอเคมีคิว เออ ปับปับปับปับปับปับปับปับปับมงกุฎโอ้ยหกหมุนกูหนึ่งห้าหกอยู่เลยอ่ะเฮ้ยไอทิศลืมจ่ายหรือเปล่าเพื่อนเออคิวมาก่อนดีเก็บคูณก่อน ลูกชายขอเคสามมงกุฎมา โอ้ย นึกว่าพาทิตโอ้ยอะไรวันนี้อะไรวะเพื่อนอพอลโลเฮ้ยโอ้ของจริงว่ะหยาบนะครับผม สุดท้าย โอเคมีวงกลุ่มดีคิวครับ ขอเอเออ เออ หลายไปก่อนเพื่อนตรงนี้ หลายไปก่อนไวส์มีไวต่อมีอะไรอีก มีเค มีเอเบากิบ180 ขอเจสองก่อนลูกพ่อ ไอเจมามันเป็นนักสู้ยอยอาณ์รมดตโต้หยาบแล้วครับ ขอเบสสามสิบไปนะทุกคน ต้องวันแล้วว่ะ ตรงนี้ หยาบแล้วครับ บินดีมาขอเอสามสวยสวยอีหมวยจ๋ามาดิเออ มีติดมีคิว คิวแต่เป็นไวเกลลิเคเต็มระบบเพื่อนเออ สวยงามวายเต็มหน้า อย่างนี้พ่อลูกเอาหน่อยลูกเอมาดีครับผมแต่เป็นวายต่อเนื่อง พินมาวิเอเอลูกเอเอเอเอเอเอเอเอเอโอ้ยเอไม่ลงมาพันแปดนี้รู่นี้กูไม่ซื้อหรอก กลับมาแล้วเพื่อนคัมแบ็ค เขาเป็นห้าสิบเลยนะวัสวัสหน่อยวัสพอแอทาม กลับมายิ้มนะมาดิ เจมาต่อเนื่องเบื้ลนเปิดเองดีกว่าเฟี้ยวกว่าทุกคนอพอลโลนะ ชั่วโมงนี้ครับผมบอกเลยสวยงาม เออ ขอสิบหนึ่งก่อนลูกพ่อสิบยี่สิบสามสิบสี่สิบสวยงามรับไปเบื้อนขอเอซองมาสองดอกวุ้ยสเก็ตเตอร์ตัวเดียวเบื้นสเก็ตเตอร์ไอซ์ สกิตเตอร์แบบเรียบร้อยไปดีครับผมเบ็ดห้าสิบด้วยคือเอาดิ ก็มาดิ ก็มาดิครับ เออ กลับแล้วทุกคน คัมแบ็กคัมแบ็กแล้วครับ มา สวยขอเคก่อน เคมาดีเออแต่เป็นวายส่วนนี้ขอเจสามเจสามพินมาสิบหนึ่งไอ้ชา สิบนี้ลงอะแบบไหล่ะหลีกนี้ไม่พ้นไม่หลงทางเคสามหน่อยได้ ไหมมาพันโงกนี่ขอเจสองสวยดิเพื่อน เอ เอมาแล้วเต็มหน้า อย่างนี้ผางไม่ดิเพื่อนรัก ผางหมือนสี่กูกลับมาแล้วคัมแบ็กอะเพื่อน เออวมยสุดจัดว่ะไหลต่อไปดิครับ เจเจหน่อย เจเจหน่อย โอ้โหเสกได้่าเสกได้จริงว่ะทุกคนหมูดอกนี้ผ่าไปหนึ่งกลุ่มเก้าร้อยเอาดี ไอเหล็กนี้ไม่ผพนไม่ลงทาง ทางเก่าซ้ำๆ ว่ากูสะใจว่ะทุกคน มาอีกหกหมุนว่าไงจ๊ะเออสวยขอเคสามมงกุฎมา ลูกพ่ออีกแล้วนะเดี๋ยวรู้เ่าหน่อยตั้งสติลูกสี่หมุนสามหมุนว่าไง สองหมุนว่าไง เออ แถมหน่อยดีมงกุฎเอ เออไหลไปเพื่อนรักขอมงกุฎสามกูเลิก ไอ้ลูกเคมาดิขอกิวมงกุฎโอ้พิษมาคุณจะหาจากไหน โอ้โหไอ้ทีเจยเสียดายว่ะสุดท้ายครับกูเลิกโอเคเลิกครับ ผมวันนี้ก็รายมาที่ประมาณ21,000ครับผมก็เลิกดีกว่าครับรออะไรครับทุกคน โอเคก็อย่าลืมกดไลค์ กด subscribe กดกระดิ่งกุ้งกิ้งกินของแก้วไว้ด้วยนะครับ ผมไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับ บ๊ายบาย